สำหรับเรื่องสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้กับในเรื่องของสวัสดิการที่องค์การจะจัดสรรให้รวมถึงแรงงานสัมพันธ์ว่ามีประเภทใด แล้วก็ส่งประโยชน์ให้กับพนักงงานหรือบุคลากรอย่างไรบ้างก่อนอื่นเรามาคุยกันก่อนนะคะว่าในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยหมายถึงอะไร เพราะฉะนั้น สวัสดิการที่จัดให้กับพนักงงานหรือลูกจ้างนะคะ ต้องดูทั้ง 3 ส่วนนะคะ ส่วนแรกก็คือขณะทำงานนั้นสวัสดิการไม่ว่ายกตัวอย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็นการรักษาก็จะต้องดูทั้งขณะที่เขาทำงาน เรียกว่า on the job หรือนอกเวลาทำงานนะคะแต่ยังทำงานอยู่อย่างเช่นการทำล่วงเวลานะคะหรือที่เรียกว่า off the job within the workplace เพราะฉะนั้นสวัสดิการต้องคลุมในเรื่องของเรื่องนี้ด้วย สุดท้ายก็คือจะต้องครอบคลุมไปถึงนอกสถานที่ทำงานด้วย เพราะว่าบางตำแหน่งเนี่ยเขาจะต้องออกไซต์งานนะคะเขาเรียกว่า outside the workplace อันนี้ก็คือตัวบุคลากรเองนะคะขณะเดียวกันจูงใจในเรื่องของการจัดสวัสดิการให้ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวพนักงงานหรือบุคลากรอย่างเดียว ต้องครอบคลุมไปถึงเรื่องอครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจัดสวัสดิการจะต้องดู ครอบคลุมไปถึงครอบครัว รวมถึงจะต้องดูในเรื่องของชุมชนด้วยที่เราเรียกกันว่า CSR นะคะว่าชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการดำเนินงานขององค์การด้วย แล้วก็ต้องไม่กระทบกับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ อันนี้ก็จะต้องให้ครอบคลุมกับตัวพนักงงาน ตัวครอบครัว รวมถึงบริบทของชุมชนนะคะที่ที่ทำงานอยู่ นั้นจุดมุ่งหมายของหลักสวัสดิการเนี่ยเราแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นนะคะ ประเด็นแรกคือการปรับปรุงสภาพการทำงานฉะนั้นองค์การจะต้องดูในเรื่องของสภาพการทำงานที่ปลอดภัยน่าทำงานนะคะทำงานแล้วมีความสุขนะคะ อย่างเช่น ในเรื่องของสถานแวดล้อมมีการปลูกต้นไม้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะประเด็นที่ 2 ก็คือ ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศโต๊ะทำงานที่ทำงาน มีที่นั่งทำงาน มีที่พักผ่อนระหว่างคณะพักอย่างเช่น พักกลางวัน เราต้องทานอาหารกลางวัน ก็มีการจัดให้รวมถึงสภาพแวดล้อมนะคะของที่ทำงานการใช้ห้องน้ำต่างๆ อันนี้ต้องอเพียงพอแล้วก็มีความสะอาดสวยงาม นะคะส่วนที่ 3 ก็คือการปรับปรุงภาวะทางจิตใจของลูกจ้างนะคะอันนี้สวัสดิการเนี่ยต้องทราบว่าความต้องการของเขาคืออะไรอย่างเช่น พนักงงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะคะต้องมีคลอดหลังจากที่ลาคลอดแล้วเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในระหว่างการให้นมบุตรเพราะฉะนั้นบางหน่วยงานก็จะ จัดเนอร์เซอรี่ให้นะคะ ก็สามารถมีระยะเวลาที่จะมาให้นมบุตรด้วย อันนี้ก็คือสอดคล้องกับความต้องการของลูกจ้างพนักงานค่ะในส่วนของหลักการกำหนดการจัดสวัสดิการเนี่ยถ้าเราแบ่งก็คือแบ่งได้เป็น 2 ประเภทนะคะก็คือสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด กฎหมายก็จะระบุว่าสวัสดิการมีอะไรบ้างประเด็นที่ 2 ก็คือ สวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดจริงๆ แล้วก็คือนอกเหนืออเพื่อเป็นการจูงใจนะคะให้มากขึ้น เพราะฉะนั้นจะขอพูดในเรื่องของอสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยตามระเบียบนะคะก็คือกิจการหรือธุรกิจหรือหน่วยงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็คือตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ว่าในเรื่องของการกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยสำหรับลูกจ้างนะคะเพราะฉะนั้น ในส่วนของตามกฎหมายกำหนดก็จะมีการกำหนดลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป มีสวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลมีแพทย์มีพยาบาลประจำรวมถึงตัวอย่าง เช่น พนักงงานมากกว่า 1,000 คนขึ้นไปก็จะต้องมีพยา พยาบาลดูแลในเรื่องของการเจ็บป่วย ประจำที่หน่วยงานสองคนขึ้นไปมีแพทย์สองคนมาหมุนเวียนเป็นครั้งคราว รวมถึงจะต้องจัดสวัสดิการในเรื่องของ รถพยาบาลรับส่ง อันนี้พูดถึงเรื่องของสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลนะคะในประเด็นที่ 2 สวัสดิการแรงงานที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนด อันนี้ เป็นการจัดนะคะเพื่อจูงใจให้กับลูกจ้างหรือพนักงงาน เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเขา ครอบครัวเขาเพื่อให้อยู่ดีกินดีอย่างเช่น สวัสดิการวันหยุดเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด หรือมีโบนัสประจำปี หรือเงินสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาล แก่บุตร แก่ภรรยาหรือสามีหรือครอบครัวนะคะ รวมถึงมีการออมเพื่อให้เกิดความมั่นคงหลังเกษียณมีสวัสดิการให้ทุนการศึกษากับบุตรหรือตัวพนักงงานบางตำแหน่งนะคะที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่องค์การไม่ได้จัดสวัสดิการนะคะในเรื่องของทุนให้ทั้งหมดก็อาจจะสิทธิ์ในเรื่องของการลาศึกษาต่อ แต่ถ้าบางองค์การเนี่ย สามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษาให้ก็จะจัดให้ทั้งระยะเวลาทั้งทุนในเรื่องของการศึกษา อันนี้ก็จะเป็นการจูงใจอย่างหนึ่ง หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการนันทนาการ การท่องเที่ยวนะคะหรือด้านความปลอดภัยนะคะการอบรมในการทำงานที่ทำอย่างไรที่จะให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หรือการให้คำปรึกษาอันนี้ก็จะเป็น สวัสดิการที่หน่วยงานจัดสรรเพิ่มเติมให้กับพนักงงานเพื่อการจูงใจให้ทำงานนะคะเกิดความรักความผูกพันในงานเราก็จะได้ไม่เสียคนดีคนเก่งนะคะให้กับอองค์การไป เพราะฉะนั้นในส่วนของการจัดสวัสดิการเนี่ยบางทีบทบาทของนายจ้างนะคะนายจ้างก็ต้องการที่ทำยังไง เสียค่าใช้จ่ายหรือลงทุนกับบุคลากรต่ำสุดแต่ผลงานสูงสุด แต่มุมมองของลูกจ้างเนี่ยต้องการอะไรคะต้องการสวัสดิการสูงสุดนะคะแล้วก็ทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าจุดที่อยู่ตรงกลางคือตรงไหน เพราะฉะนั้นจุดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าคุยกันเองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือใช้กฎหมายมากำกับอย่างเดียวเนี่ย ความสัมพันธ์ในการทำงานหรือการดูแลความเป็นธรรมต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร จึงมีเรื่องของแรงงานสัมพันธ์ที่เรียกว่าทวิภาคีที่เป็นสองฝ่ายหรือสามฝ่ายที่เป็นไตภาคี เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสองฝ่ายสองฝ่ายก็บอกอยู่แล้วว่า ในฝ่ายของนายจ้างก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะคะในส่วนของลูกจ้างก็จะต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบข้อบังคับ ภาระหน้าที่ในงาน อันนี้ก็จะเกิดความสัมพันธ์กันนะคะ ในส่วนที่ 2 ที่เราเรียกว่าทวิภาคีเนื่องจากบางครั้งนายจ้างและลูกจ้างนะคะอาจจะตกลงกันไม่ได้ ในเรื่องของความเป็นธรรม หรือข้อเรียกร้องต่างๆ ก็จะต้องมีฝ่ายที่3เข้ามาดูแลนะคะก็คือรัฐบาล อันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการในการที่จะดูแลเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายระบุไว้ ซึ่งจะมีแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญก็คือ การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสมนะคะอันนี้ก็คืออไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือหน่วยงานจะจูงใจในเฉพาะบางตำแหน่งที่จะให้สูงขึ้นนะคะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวองค์การที่จะระบุเป็นนโยบายออกมา อันที่สองก็คือการสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหารจัดการและฝ่ายพนักงงานนั้นบางทีเนี่ย ข้อมูลต่างๆ จะไม่เป็นธรรมและทั่วถึง เพราะฉะนั้นตัวแรงงานสัมพันธ์หรือไตภาคีเนี่ยก็จะมาช่วยนะคะหรือจะเป็นทวิภาคีก็แล้วแต่จะต้องมาช่วยในเรื่องของการสื่อสาร ขณะเดียวกันความท้าทายนะคะอันนี้สำคัญมากถ้าเราคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานพัฒนาเขานะคะจูงใจเขาให้ทำงานมีผลงานที่ดี เพราะฉะนั้น องค์การก็จะต้องดูในเรื่องของความก้าวหน้าในงาน แล้วก็จะมีแผนนโยบายในเรื่องของการสร้างความท้าทายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความก้าวหน้าในงานนะคะสุดท้ายก็คือจะต้องอดูแลในเรื่องของการเอาใจใส่ ไม่ว่าจะเป็นสภาพการทำงานสิ่งแวดล้อมที่ดี ความปลอดภัยสวัสดิการที่ดีอย่างขั้นต่ำก็คือ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด